สำหรับในหัวข้อนี้นะครับ ก็จะเป็นการฝังฟอนต์ที่ใช้งานไปกับตัวไฟล์นะครับ ซึ่งหลายคนอาจเจอปัญหา ที่ว่าเวลาเราสร้างไฟล์งานนำเสนอขึ้นมาจากเครื่องของเราแล้วก็เอาไปเปิดในเครื่องอื่นนะครับ พอเปิดขึ้นมาก็ฟอนต์มันเพี้ยนหรือการแสดงผลมันผิดเพี้ยนไปนะครับ อันนั้นก็เนื่องจากสาเหตุของ เครื่องที่เราเอาไปเปิด ไม่มีฟอนต์ที่เราได้ทำเอาไว้นะครับ เพราะงั้นสำหรับในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ ก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดนั้นนะครับ โดยการที่เราสามารถจะทำการบันทึกฟอนต์ของเราให้แนบไปกับไฟล์ได้เลย ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเปิดใช้งานได้เลยนะครับ ซึ่งจะเป็นผลให้ตัวงานของเราแสดงผลได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับ ก็มาดูวิธีการนะครับ ให้ไปที่แท็บเมนูไฟล์ด้านบนนะครับ จากนั้นเลือกตรงออปชันนะครับ ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เลือก save นะครับ คลิกเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของการเซฟนะครับ ก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง ตรงนี้นะครับ ในส่วนของ embed font in the file นะครับ ก็ให้ติ๊กให้ติ๊กเลือกตรงนี้ ่าก็จะมีออปชันให้เรา คลิกเลือกนะครับ ตัวบนตัวนี้ก็คือเป็นการฝัง เฉพาะตัวอักษรที่ใช้ในงานนำเสนอนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นฝัง ตัวอักษรทั้งหมดลงไปนะครับ ก็ให้ทำการติ๊กตัวเลือก ด้านบนนะครับก็คือเป็นการฟังเฉพาะตัวอักษรที่ใช้นะครับในการนำเสนอ จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเค ทีนี้เวลาเราบันทึกงานไปเปิดก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของฟอนต์ผิดเพี้ยนได้แล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการบันทึกงานของเราดูนะครับ ก็ไปที่เมนูไฟล์ จากนั้นกดบันทึกสังเกตดูนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับก็คือให้เราทำการเลือกนะครับฟอนต์ไปกับตัวไฟล์ได้เลยนะครับ ก็คลิกโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้งานนำเสนอของเราก็จะมีฟอนต์ที่เราใช้งาน ไปกับตัวไฟล์ของเราแล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเปิดในเครื่องอไหนก็ได้นะครับ จะทำให้ตัวงานของเราไม่ผิดเพี้ยน